เราจะมาแกะของเล่นกันนะคะเราตื่นเต้นมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ คุกกี้รัง ไม่รู้ของเล่นหรือของจริง เดี๋ยวเราจะมาลองแกะเลยนะคะ มาค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ นี่น่ารักมากเลยอู้ตื่นเต้นอ่ะ อันนี้นะคะ มาอืมทำไมถึงแกะไม่ออกอะ กูแล้วแกะแกะนี่นะคะ ก็จะได้แบบนี้แกะเลย นี่ไม่ใช่ หรือว่าเขาได้ยังไงอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ มาลองลองดูคะมาลองตั้งแบบนี้เลยเรียกอะไรอะหรือว่าทำแบบนี้ นี่ค่ะ สนุกมากเลย วันนี้นะ เขาไม่แบบนี้สนุกดีนะคะ เราจะมาลองแกะอันนี้เลย อะไรอ่ะ คืออะไรอ่ะ คุกกี้รังเสียงโชค อันนี้มันคุ้งๆ